But there were ครับก่อนจะเข้าสู่จังหวะไวๆกันยาวๆเลย ก็บอกสวยๆอย่างนี้ไกลขนทางระยะทางไกลแค่ไหนก็ต้องไปจนได้ท้ามดินท้ามฟ้า ถูกใจไหมถูกใจมันนางลำ って